อนนี้เราต้องทำอะไรก่อนรู้ไหมตอนนี้เราทำไปนนี่ก่อน ไปสวรรค์ล่ะพร้อมพร้อมเลยฮะเองมีเงินเท่าไหร่ละหนึ่งพันสามหกร้อยยี่สิบถ้ามีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยหรือไปหาอาหารในสวรรค์เลยไหม หาง่ายเว้ย สวรรค์อะเออเออสวรรค์ไปไงวะบล็อกโกสโตแล้วก็ใช้น้ำราดแทนไฟแช็กน้ำแหละน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไม่ใช่น้ำศักดิ์สิทธิ์เว้ย holy water อรา อ้าวสุสวัสด์เลยเว้ยไม่ใช่โพลีเเดี๋ยวไอ้พวกเตาผิงก็ค่อยทำไปหลังดีกว่าข้าไปตักน้ำก่อนนิดนึงทำหมวกในวิชั่นไหม มีทำได้ปะล่ะโกสโตนไม่พอทำได้อันเดียวมั้ง ใช้สิบสองอันสิบสองไอ้ผงเนี่ย เปิดสวรรค์แล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปิดสปูอะไรอะขอทำบูมแรงก่อนอย่าทำมาเลย แล้วไม่ไม่ต้องใช้นี่ว่ะอาคาเชียต้เป็นอาคาเชียนี่เราก็มีไม้คาเชียเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยหันหน้าเลยนู่นเนี่ย โอ้อาคาเชียวุดว่ะเจ็บไปเลย พอดีเลยเว้ยไอหาอยางแงะรั้วบ้านเราเว้ยหน้าอาคาเชียนะเอาตรงนี้ต้นไม้หาอยู่อาหารจะตายหาแล้วเนี่ยก็ทำอาหารแล้กันดิไอคิดว่าเราจะโชคร้ายไหมไปสวรรค์เนี่ยไม่ โชคร้ายอยู่บนฟ้าฮะบีอะเอาอะเอาอะเอาประตู ตรงไหน ประตูตรงไหนดิตรงข้าแบบ ตรงข้าแบบจะลกโอ้ยฮะสวยแล้ว เออ เพื่อนมันยิ่ไงใช้แบบประหยัดตรงนี้เลย ตรงนี้เลย ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยไม่ทันแล้ววางไปแล้วเอาบล็อกอะไรดีวะพิสมารีนี่แหละตุ่มหาเปรีภาษาอ่า ไอเสียนี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเอาโฮลี่วอเตอร์โคลี่ไปน้ำต้องไปด่าก็ได้เว้ยโฮลี่วอเตอร์ ไม่ต้องไปบาอ่าเ้ยเอาเลยเออเลยตู้โอ้ยอยากหาซอมบี้อ่ะ เอ้ยแล้ว เองซ่อมนี่อยู่ไหมเหรอเออ เนี่ยเข้ามาแล้ว ตอนนี้หิวอาหารมากวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ย โลไม่เอาไปไปช้าเมนหนึ่งเมนหนึ่งเอาไปไปไปอ่าเดี๋ยวว่าอยู่ในอยู่ในหิมะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวครับไอ้นี่ก่อน reforging station เย้เฮ้ยอะไรวะอะไรตันตันก็เอ๋อเป็นไงวะอ้าวตันมันมันเหัววนขึ้นฟ้าหา reforestation ใช้อย่างเปลืองเลยเว้ย สวัรค์มีอะไรบ้างวะมีเต็มเลยอะดันเจียน ไม่อันเจียนมีอะไรมานถึงของอ่ะต้องการของต้องการบูเบอรี่ แล้วบูเบอรี่ไปเผาอ่ะได้อาหารโคตรเยอะเลยเว้ยตู้ปิงใช้ทำะไรนะวัตตีบวกไงนี่มีหลายอัน เนี่ยเองดูดู ดูใครยัดดาบนะ ดาบไม่มีสเตตัสตีนะ เห็นป่ะเองดูชี้ดาบ มันจะมีสเตตัสแถมมาให้ เห็นไหม แต่ต้องใช้เหล็กไอ้ห่าเนี่ยถือว่าโล่เนี่ยสเตตัสห่วยมากเลยเว้ยเอาไปตีใหม่เอาไอ้ห่าใช้ไม้อะใช่เลยวะเฮ้ยโล่โคตรถูกอะใช้ไม้เอง มีเลยเนี่ย ไอ้ตลตัวเล็กตัวเล็กเอ้ยเมื่อกี้บวกห้าเป็นน็อกแบ็กอะเอออันนี้ยากวะเนี่ยเนี่ยลองดิ ช้อะไรวะอยากรู้มากเลยไม่ได้ไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่ามันคราฟไม่ได้อ่ะ ต้องเอาของอุปกรณ์คราฟเว้ยส่วนใหญ่จะใช้แร่ที่คราฟส่วนใหญ่ มันจะนับตรงเนี้ยมันใช้นี่เว้ยพวกเกมอะพวกเกมแต่ว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะเว้ยความสา่าโคตรดีอยู่แล้วไอ้ห่าบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์คูณเร็วเนี่ยแล้วก็โจมตีเร็วสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ายังไม่พอใจดาบเราจะมีอันนึงที่โคตรดีเลยดีเจนเนอรีบวกอย่างเยอะอันนี้พิกแอคขุดไกลไป ข้าได้สิบเปอร10% attack speed attack d a m กดาเมจเองอัพเลเวลด้วย ค่าเวลยี่สามเลยอะไปสู้มัน อัพแล้วอัพอัพทุกรอบอะเอาเหล็กไปดิไหมเนี่ยเอาเหล็กไปดิรูปไอ้เกมเพจแม่งไร้สาระมากเลย ได้เลยอ่าได้บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แอคแท็กสปีดแล้วก็บวกห้าบวกระยะการโจมตีศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อฟันเร็วปะ ก็เร็ววางไงนะดีค่ายฮิตเตอร์บวก20% access speed แล้วก็ความไกล ดีสุดอะคือ legendary เว้ย เออ มันจะเขียนว่า legendary ใช่ไหมเออ สีชมพูด้วย จะเป็นสีชมพู มันไม่ใช่สีดำวะขอรับเขายัง เขายัง ไม่น่าโดนสอยมั้ง เข้าตอนเช้าเด้อเออ ถ้าเราตกตกสวรรค์อะมันจะลงมาที่โลกเอาเว้ยก็อยู่อยู่บนข้างบนอยู่ข้างบน่ย ไปเยี่ยมเฮ้ยแด่เปิยแล้ว เดี๋ยวก้อนเมฆไม่เป็นไรเลยมันจะลงไปบล็อกหนึ่งเปียวเปียวจังวะ โอ้โหฮ่าว้ายาโคตรโชคร้ายเลยเว้ย โชคร้ายมากเลยแล้วก็ได้นี่แหละ ปุ๊บออฟรอเอาไอเทมยัดเลยเนี่ย จะบอกว่าไอเทมอะไรทำอะไรได้ สวรรค์ฉันเท่านั้นเลยเช่นเนี้ยโคเทนพาชิว อันนี้คือล่มชูชีพเม็ดทองคาบได้เลย ไอ้ห่าเราโชคร้ายว่ะไปเกาะไหนดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับโลกก่อนกลับโลกก่อนโชคดีเว้ยบ้าเราอยู่ตรงกลางเลยเว้ยโชคดีดีฮะโอ้ไปนะอะไรตายเหรอวะอะไรไม่ตายอ่ะแต่บุมแมลงก็เพียงไปแล้วอ่ะไม่กลับไปเลยฮ่าทำเพื่ออะไรอยากลองไงทำไมสวรรค์สวรรค์มีสองประตูวะฮะเฮ้ยมาดูมาดูดิมาดูดิ แล้วมันต้องติดตัวเอาวาร์ปเบิ้ลให้อ่ะนี่ฮะวับไปวับมาเองอย่าเวไปนิ่งมันกอนเมกเอาเวตกไปตาย ปั๊มได้เว้ปั๊ม ปั๊มประตูสวรรค์นี่ฮะทำไนไวชั่นเลยไหม ทำเลย ไอ้ติดบั๊ก บั๊กอะไร อะไรวะ เฮ้ยไอ้ห่า โอ้โหอะไรอ่ะชื่อจังเลยอ่ะเออเอาตายเลยด้วย อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวสวดตายอ่ะเออไงฮะโชคดีนี่อยู่ตัวภูเขาไงฮะเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยมันรู้เดินเข้าไปแล้วกระตุกอ่ะอ่ะได้ได้เมฆเลยได้เมฆทำไมทำไมวะเองเล่นอะไรไม่เล่นเดินเข้าไปตรงนั้นมันก็กระตุกอ่ะมันหลุดอ่ะ ไม่หลุดอะมันเนี่ยมันกระตุกอะเลงจะทุบทำไมวะเอ้าก็เผื่อมันหลุดไงโอ้โหไอ้ห่าตกเลยแล้วมันเวไว้ยังไง ตกหน้าเลยมาได้แล้วเนี่ยได้เดินชายแกเชื่อตีบอกว่าห้าวโกสโตแน่ๆฮะโอ้โหมันมันไม่บอกวะใช้ของอุปกรณ์ที่คาบเยอะที่สุดอ่ะอันนั้นคือเอามาตีได้ เช่นในเนี้ย ไอแอมเบอร์ใช้สองโคโตนใช้สามแล้วจะใช้โกสโตนแทน นี่อ่ะ โอ้โหโชคร้ายอัมเมอร์มีอัมเมอร์ขึ้นมาตรงหลอดอาหารเนี่ยอีความเขาเรียกว่าอะไรอะความถึกของเกาะ เกาะถึกดีดีเลยเกาะแต่ยาก โอ้โหแหวกเลยหาทำสวัสดิ์เวงเกาะไหนดิ เกาะเออ เกาะนู้นไหมใหญ่สุดเลยเกาะนู้นน่ะเออมันอยู่เชื่อมหลายเกาะดิเฮเคไอ้มันจะมืดแล้ว มันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วเนี่ยเปิดในวิกันแล้วมันในนี่อยู่อนนอนนอนเองมีเตียงนอนไหมเนี่ยมีมีเอามาเอาวางนอนสิเอ้เอาวางนอนตรงนี้ได้เลยเอเออเอาอยู่จริงจัง จริงจังเอาเป็นเมฆเลยนะเออตกปลาทั้งใหม่เห็นได้ อ้าวไม่ใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะนอนไอ้อ้าวอ๋อลืมไปว่ะอ้าวไม่ใช่แค่ในนรกกับว่าที่ห้าวางเตียงอ่ะมันน่าจะตั้งคาไว้เหมือนกันอ่ะสุดออีกแล้วเล่นเมฆเวงมาเลยเนี่ยเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวกลับไปนอนแล้วกลับไปนอนกลับไปนอนนี่เจอซอมบี้เว้ยเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวเอ้ยคิปเปอร์ว่ะคิปเปอร์ อุ้ย ตัวอะไรเพียบเลยอะไร อย่าระเบิดกล่องนะเว้ยไอ้กล่องใหญ่ใหญ่นะ ไม่ใช่มันอยู่มันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างโอเคโอเคข้าวางไอ้นี่รอก่อนกันนะนอนไม่ได้เลยฮะเนี่ยเพิ่งนอนจังหวะเนี่ยปรับไฟหน้าบ้านก่อนตอนนี้สอบี้เต็มเลยเดียเฮ้ยโอ้โหโกเลมไฟ หายแล้วเออช่วยว่ช่วยดีกว่าไหมช่วยช่วยช่วยมา ช่วยช่วยกลับมาช่วยกลับมาช่วยอาหารก็ไม่มีเนี่ย ซอมบี้ซอมบี้หัวร้อน อะไรวะ ไม่ชไม่จะรู้สึกเหนื่อยพอที่จะนอน What the อะไรวะ บอกยังไม่เหนื่อย ยังไม่เหนื่อยจะนอนเววเวเวลเวลเองตีเววเวเวให้หน่อยดิโอ้ยเล่นอะไรเนี่ย เองเ้ามาไรอ่ากเยอะไอ้ตัวเป็กรเบิดอยู่แล้วเนี่ย เลยเด็กเขือนีเนี่ยเปรี้ยวอ่ะฮาร์ดคริสตัลชาร์ดมันบอกไม่รู้สึกอยากจะนอนอ่ะบอกยังไม่เหนื่อยพอที่นอน อะไรเนี่ยบอกไม่เหนื่อยวัดเอ้ยเอาไอ้สมรีนี่อยเอ้ยสะขันว่ะเฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยไอ้ยังไม่หมดเลย อะไรกันความรู้สึกความรู้อย่างเฮ้ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะ ไม่รู้เพียบเลยอ่ะเพิ่มแบ็กอัพ แบ็กอัพเลยอ่ะโอ้ มาทุกตัวเลยเกินไปแล้วหาคิเปอร์ระเบิดเระเบิดแล้วโอ้ยดีระเบิดพูตัวนึงอุ้ยมาตูเย็ยนหวากอะเย็นหวากบอกเลยไปอยู่แล้วไปอยู่เน็ตเวิร์กหายเลยฮะ เฮ้ยบอกกนมาวะอยู่ด้วย เฮ้ยเพียมากเลย เอาชิบหายแล้ว เอฟเฟกหมดคันชัยนี่แล้วจอของเทพมาแล้วคืออะไรอะเปิดกดหมดเก๊กชัวอ๋อสเกลตันมันดีจังวะโอ้ย อือ รอมันไปเดเธอร์บอกว่าโาเลยดูสิอะไรเสียหาย เราต้องติดท็อตให้ทุกที่เลยฮะ เองก็ช่วยฆ่าหน่อยสิวะ เออนี่ค่าอยู่เนี่ย จะตายเนี่ยไอ้ห่าเออโวเล็ด้วยฮะจะตายแล้วเหมือนกันให้มฆ่าเลยมาเลยยี่ขัดตันมันได้แล้ว เออปีบูมแรงนี่กว่า บูมแมลงไหนอ่ะไอ้บูมแมลงหาย อยู่กับข้าเนี่ยมาเออว่าไปลิมไเหนี่ไงสอยร่วงเดี๋ยว่องไม่แตกกล่องแตกก็จบเลยใช่จะ่านดีฮะเซิร์ฟเวอร์กระตุกอะต้องต้องคุมกล่องด้วยออฟซิเดียเลยมั้งเนี่ยโหลดแบ็กอัพมาดิได้ปะฮะโหลดแบ็กอัพดิไม่เอาเริ่มได้ของเยอะเลย ไงเพชรก็หาง่ายอยู่แล้วเลยเองมีเหล็กไหม มีมีมี มีแค่อันเดียว เอาเอามาเอามาโยนมาโยอันเดียวก็จะเอาเทียวเใช้ส่งอันนี้ทำแล้วจะมาคราฟไว้นี่ไงซอลเลตเดเวิร์กมาสเตอร์อะไปพา่เยียนไปแล้วอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะอยู่ไปแล้ว ไหน อยู่นี่เปล่าวะไหนฟะเอาโย่ไปแล้วว่ะนี่ยเด็กอยู่นี่ห้าเนี่ย ไอ้หในทักเนี่ยเออว่ะกดเอะไรวะที่เวลาจะดูเนี่ย เวลาดูว่าพื้นที่ไหนมันเนี่ย เสียงอ่ะวันนี้นี่จริงก็เเอฟจ็ดแต่อันนี้ไม่มี เอาทำไงอะมันไม่มีแถมมาให้อ่ะมีได้แค่ทำไปนานแล้วเว้ย กลับมาแล้วคราบรีโมทใช้แมกมาพวกไอรอน โอ้โห เกือบหมดเลยบล็อกคอร์ดคราบสองอันใช่ไหมแล้วแต่ เจ็บมากครับที่หนึ่งไอ้ขอบูมแรงมาขอบูมแรงเพื่อนบูมแรงว่าที่ของขากินทำหากินเลยเนี่ย อะไรวะจะซ่อมบ้านก่อนเร็ว เคได้แล้วอันหนึ่งเมาอ่ะ อะไรเนี่ย รีโมทไง แล้วก็คับติ้งแพดเองไม่ต้องพกอะไงได้ยังดูได้ปะดูได้ดูได้ให้ข้าไปจนไทยสวรรค์ก่อนเลยอะอ่ะจะมาซ่อมบ้านเหรอมันมีเรื่องว่าตรงนี้อะไรวะเนี่ย อุ้ย หิวอาหารเลยฮะ ก็ว่าเอาเตาเผาสวรรค์ครับไงวะดูสูตรดิ จะตายอยู่แล้ว ต้องใช้เลสแซนไนท์จิมสโตนหาแร่สีม่วงไม่เจอว่ะ กินบลูเบอรี่ไปก่อนนะเออ เจอต้นทองเลยว่ะ เจอเร็วมากเลยเว้ยเจอบูเบอรี่เต็มเลย เจอบูเบอรี่เต็มเลย มืดแล้ว เดี๋ยวเข้านอน เออนอนสิวะเฮ้ยมันมืดนานแล้วเนี่ยเหนียวกลางเลยหาไม้ทองก็ตัดไม่ได้เลย ่าต้องใช้ขวานที่นี่แน่เลยขวานตะวันตัดไม้เนี่ย เจอเลขกับวินัยอีกแลเอ้ยเราไม่ได้วัวป่ะเคยี่ยมไปเหมือนเดิมเจอเลขเซนไนละโอ้โหอีกเวสวะ เหร๋แล้ว เต็มหน้าเลย เผาช้ายฮะ คือได้แรกมาแล้วเพื่ออิ่มเลย มาแล้ว เอ้ยเอาอาหารเปล่าไเอาอา มาอาหานมาดิเวค่อยเวค่อยค่อย ของดีเผาอย่างช้าเผายากจังวะ โอ้ย เพชรดีกว่าเอาไอหมวกในมิชั่นเองอ่ะเออซ่อมไว้ลืมเเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ใส่เนี่ยใส่นี่ไว้โอเคโอเคเจอสีเต็มเลย ตอนนี้อยากได้สีส้มอ่ะ มีมีมีมีสองอันอ่ะ ใช่เหรอเออเอ็งไปเอามาจากไหนมีวะเจอดอกไม้สีส้มเออขับยังไงดีวะต้องหายเนี่ย กระบองเพชร ช้เฟิร์นเหรอ เฟิร์นโทปิกครับ เฟิร์นนี้ ไปโลกนั่นเลยเปล่าล่ะ